Jesus for Education หลังจากที่ Google Apps เปลี่ยนชื่อเป็น Jesus และได้เปลี่ยนชื่อ Google Apps for Education สำหรับภาคการศึกษามาเป็น Jesus for Education โดยมีการเพิ่มความสามารถหลาย ๆ อย่างลงไปอีก เช่น ในส่วนของการใช้งานเอกสาร เราสามารถค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกันได้จาก Drive โดยไม่ต้องสลับแอปไปมา พร้อมกับสามารถค้นหารูปภาพที่นำมาใช้งานได้ ในรูปแบบ Creative Commons การใช้งานคำนวณ ระบบจะคำนวณค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันให้อัตโนมัติ การนำเสนอ ระบบจะนำเสนอรูปแบบการจัดวางเลเยอร์ให้ดูเหมาะสมกับการนำเสนอ เพื่อให้การนำเสนอของงานนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น ส่วนของปฏิทิน Google Calendar เราสามารถค้นหาวันเวลาที่ว่างของกลุ่มผู้ใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งถ้าหาวันเวลาว่างตรงกันไม่ได้ ระบบจะแนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้ได้ด้วย และยังสามารถแนะนำห้องประชุมให้อีกด้วยค่ะ โดยอ้างเองจากประวัติการจองห้องประชุม ถือเป็นการพัฒนาบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ จีสูตร for Education ใช้งานได้ฟรี ให้บริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมถึงบัญชีผู้ใช้สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในอนาคตด้วยค่ะ บริการของ g s u i t e for Education ในโดเมน edu ทั้งหมดจะปิดโฆษณาไว้ และผู้ใช้ g s u i t e for Education ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะไม่เห็นโฆษณา เมื่อใช้ Google Search และจะไม่รวบรวมหรือใช้ข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา เพื่อการโฆษณา หรือสร้างโปรไฟล์โฆษณาค่ะ Gmail สำหรับผู้ใช้ทั่วไป และผู้ใช้ G Suite for Education ทำงานบนโครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งทำให้การนำเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัย ในระดับสูงแก่ผู้ใช้ แต่ G Suite เป็นบริการแยกต่างหากที่ให้การควบคุมด้านความปลอดภัย การดูแลระบบ และการเก็บถาวรข้อมูล เพิ่มเติมแก่ลูกค้าในสถานศึกษา บริษัท และหน่วยงานรัฐบาลเช่นเดียวกับผู้ให้บริการอีเมลหลายราย ค่ะ สำหรับ G Suite for Education จะมีการป้องกันไวรัสและสแปม ระบบตรวจสอบการสะกด ผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง และคุณลักษณะต่างๆ เช่น กล่องจดหมายสำคัญ และการตรวจหากิจกรรมในปฏิทินอัตโนมัติ การสแกนเพื่อให้บริการคุณลักษณะต่างๆ จะดำเนินการกับอีเมลขาเข้าทั้งหมด และเป็นการทำงานอัตโนมัติ 100%ค่ะ Google ยังจัดทำแหล่งข้อมูลมากมายไว้ เพื่อช่วยอบรมผู้ใช้ในการใช้งาน G Suite ได้ ทั้งในศูนย์ช่วยเหลือ และงานนำเสนอออนไลน์ในศูนย์การเรียนรู้ เริ่มต้นใช้งาน G Suite for Education หัวใจสำคัญของ G Suite for Education ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่สนใจก็คือฟีเจอร์ Classroom ที่ช่วยให้คุณครูและนักเรียน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนระหว่างกันนั่นเองค่ะ g s u i t e for Education ให้บริการคุณลักษณะของ g s u i t e Business ที่ใช้งานได้ฟรีแก่สถาบันการศึกษา ที่ไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ จึงจะมีคุณสมบัติที่สามารถใช้ g s u i t e for Education ได้ค่ะ ได้แก่ สถาบันการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรับรองการศึกษา ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปค่ะ องค์กรที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวนี้ สามารถลงชื่อสมัครใช้ G Suite for Education ตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะ ขั้นแรกต้องส่งคำขอใช้ g s u i t e for Education ไปที่แบบฟอร์มการลงชื่อสมัครใช้ g s u i t e for Education ก่อนนะคะ ใส่ข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลที่ทำงาน และใส่ข้อมูลของสถาบันที่ทำงานค่ะ จากนั้นก็คลิกถัดไป กรอกโดเมนของสถาบันการศึกษาค่ะ คลิกถัดไป กรอกข้อมูลเพื่อสร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ ซึ่งเป็นบัญชีที่จะใช้ เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี g s u i t for Education ค่ะ อ่านและยอมรับข้อตกลงในการใช้ g s u i t for Education จากนั้นคลิกยอมรับและลงชื่อสมัครใช้ เราจะได้รับอีเมลที่มีข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีใหม่ค่ะ หรือถ้าเราลงชื่อสมัครใช้โดเมนของ g s u i t แล้ว จะต้องอัปเกรดเป็น g s u i t for Education ให้ไปที่แบบฟอร์มการอัปเกรดเป็น g s u i t for Education ด้วยนะคะ ยืนยันเป็นเจ้าของโดเมน หลังจากที่ส่งคำขอและยืนยันโดเมนแล้ว Google จะตรวจสอบสิทธิ์ขององค์กรของผู้ร้องขอ และติดต่อกลับเพื่อแจ้งสถานะใบสมัครทางอีเมลภายใน 1-2 สัปดาห์ค่ะ เมื่อได้รับอีเมลตอบรับการใช้งาน g s u i t e for Education แล้ว จะสามารถเพิ่มผู้ใช้ลงในโดเมน กำหนดค่าแอป และเข้าถึงคุณลักษณะขั้นสูงๆ ต่างๆ ได้ เช่น การย้ายข้อมูลอีเมล ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ g s u i t e เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าและทำให้ g s u i t e ใช้งานได้ค่ะ ผู้ใช้แต่ละคนจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัดค่ะสำหรับ Google Drive Gmail และ Google Photos ส่วนของ Google Sites มีพื้นที่ 100ต์ค่ะ หากพบปัญหา ศูนย์ช่วยเหลือ g s u i t เป็นแหล่งข้อมูลที่ช่วยในการแก้ปัญหาได้ หากไม่พบคำตอบในระบบออนไลน์ค่ะ สามารถขอการสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล และแชทได้ตลอดเวลาโดยไม่เว้นวันหยุด โดยใช้บัญชี g s u i t e for Education ค่ะ บริการหลักและบริการเพิ่มเติมของ g s u i t e for Education g s u i t e for Education มอบบริการของ Google ใน 2 หมวดหมู่ ได้แก่ บริการหลักของ g s u i t e ได้แก่ อีเมล Gmail การใช้ปฏิทิน Calendar ห้องเรียน Classroom สมุดที่อยู่ออนไลน์ Contacts r จัดเก็บไฟล์ Drive การจัดการกับเอกสาร Docs การจัดทำฟอร์ม Forms เครือข่ายสังคมออนไลน์ Groups และ Google Plus การคำนวณตารางการ ชีตสร้างเว็บไซต์ Size การนำเสนอ s l i ด e สนทนาผ่านเน็ต Talks หรือ Hangout และห้องนิรภัยค่ะ ช่วยให้เก็บรักษาระงับใช้ค้นหา และส่งออกข้อมูล เพื่อใช้ในงานด้านการเก็บข้อมูลขององค์กรค่ะ ส่วนบริการเพิ่มเติมที่เราคุ้นเคยกันดี ก็เช่น YouTube Maps และ b l o g g e r ค่ะ ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทั่วไป และสามารถเลือกใช้กับบัญชี Apps for Education ได้ หากผู้ดูแลระบบของโรงเรียนอนุญาตให้ใช้ในการศึกษาค่ะ